สวัสดีค่ะวันนี้มะกรูดจะมาชวนคุยในหัวข้อ การเขียนประวัติและผลงาน หรือประวัติการศึกษาและประวัติการทำงาน ที่คนสวีเดนเขาเรียกว่าเซียเวียนะคะ ที่นี่เวลาจะสมัครงานเนี่ย นอกจากจดหมายสมัครงานแล้วเขาก็อยากจะขอดูเซียเวียของเราด้วย มาดูกันเลยนะคะ เดี๋ยวจะแนะนำเรื่องการค้นหาข้อมูลด้วยนะคะ ตอนแรกไปหาอากูก่อนค่ะโอเค แล้วเราต้องการอะไรคะต้องการเซียเวีย นะคะ ต้องการตัวอย่างของมัน แล้วก็เขียนไปคำง่ายๆเลยค่ะ s e v i ียแล้วก็ example เวลาเราเขียนค้นหาเนี่ยนะคะ ไม่ต้องถูกแกรมมาก็ได้นะคะ ไม่ต้องถูกหลักภาษาก็ได้เอาแค่คีย์เวิร์ดเอาแค่คำสำคัญขึ้นมา พอค้นมาแล้วอากูจัดให้ตามนี้พวกหนูก็เห็นมีหลายเว็บ อ่า มาสะดุดตาตรงเว็บของทางการคือ a r b e t s f i r m i e r l i n g e n นะคะสำนักงงานจัดหางาน ก็คิดว่าน่าจะเป็นของฟรี กดเข้าไปดูเลยค่ะ พอกดเข้าไปนะคะ ก็มีคลิป ให้ดูด้วยค่ะ วิดีโอนะคะ เรื่องการเขียน CV นะคะสกรีวัเซียเวียโซเยอหรือทำอย่างนี้ ซึ่งคนที่ได้ภาษาสวีเดน มากไปฟังคลิปของเขาเลยก็ได้จะดีกว่านะคะ แต่คนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นภาษาไทย อธิบายสรุปสั้นๆนะคะ ก็ฟังของมะกรูดต่อก็ได้นะคะ เขาบอกว่าในการเขียน CV เนี่ยให้เรา คำนึงถึงเรื่องต่อไปนี้คือเอ็งเกลออกชีดลิกสตรูคูร์โครงสร้างมันควรจะเรียบง่าย แล้วก็เห็นภาพชัดเจน นะคะ ดูสบายตาเซียนัสเตฟอชเอาเหตุการณ์ที่เกิดล่าสุดขึ้นก่อน อย่างเช่น เรื่องประวัติการทำงานก็เอาตำแหน่งงานล่าสุดเนี่ยขึ้นก่อน แล้วค่อยย้อนเวลากลับไป โอเค ต่อไป a n p a s s a s i e v e t efter j o b b e d u s ö k e r ให้ปรับนะคะ ปรับเปลี่ยนข้อมูล ใน CV ของเราเนี่ย ให้เหมาะสมกับงานที่เราสมัครตำแหน่งงานที่เราสมัครไป ไม่ต้องเอามาทั้งหมดเอาเฉพาะส่วนที่สำคัญสำคัญที่จะดึงดูดความสนใจของผู้อ่าน เพราะว่าเขาต้องอ่านเยอะมาก เขามีคนงานแต่ละตำแหน่งมีคนสมัครเยอะมากนะคะ ไม่ต้องเขียนแบบว่านิยายยาวแปดหน้าไปให้เขานะคะต่อไป utbildning och arbetslivserfarenhet เรื่องการศึกษาและประวัติและก็ประสบการณ์การทำงานนะคะ เสร็จแล้วเออริกาคุณสกอบเบรกเมริเตอร์ความรู้ความสามารถอื่นๆนะคะ คุณสมบัติอื่นๆของเรา เช่น เรื่องการใช้คอมพิวเตอร์นะคะ เรื่องความรู้ความสามารถทางด้านภาษาได้ภาษาอะไรบ้าง แล้วเคยทำงานสมาคมมาก่อนไหมมีใบขับขี่ไหมจะอยู่ในส่วนนี้นะคะ ต่อไป reference ก็คือบุคคลอ้างอิงค่ะ ก่อนที่จะใส่ชื่อใครเป็นบุคคลอ้างอิง เราควรจะขออนุญาตเจ้าตัวเขาก่อนนะคะ โอเค แล้วเขาก็บอกว่าอย่าลืมเท่งพัวได้แ h อย่าลืมให้คำนึงถึงตรงนี้ด้วยว่าคนละอัลติสตอบหนึ่งเงินเอ็กซ์ตรากงให้ตรวจทานการสะกดนะคะ ตรวจแล้วตรวจอีกตรวจแล้วตรวจอีกนะคะ แล้วก็เขาก็บอกว่ามีที่น่าสนใจก็คือว่าาถ้าส่งอีเมลไปให้เขาเนี่ยนะคะควรจะส่งเป็นไฟล์ PDF เพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องมีปัญหาเรื่องรูปร่างหน้าตาของเอกสารนะคะ เพราะ PDF เปิดที่คอมพิวเตอร์เครื่องไหนมันก็หน้าตาจะเหมือนกันหมดนะคะ ไม่มีปัญหา เสร็จแล้วก็แนะนำเขาแนะนำว่าให้เขียนชื่อเอกสารนะคะ เป็นเสียเวียแล้วก็ชื่อเรานามสกุลเรา แล้วก็ให้ส่งคลิกกระดินอันเสิร์กันอีทีนะคะจดหมายสมัครงานแล้วก็ CV เนี่ยให้ส่งไปให้ตรงเวลาอย่าส่งไปช้า แล้วอัลติดเเฟอร์รเซียนสเตอันเ a n ร์ k ิงสตอร์ตุมิ t ดอตูเมทนะคะ ก็ควรจะส่งไปก่อนที่เขาจะหมดกำหนดรับสมัครนะคะ ถ้ามีโปรไฟล์ของ LinkedIn ก็ใส่ไปถ้ามีเว็บไซต์ของตัวเองก็ใส่ไปได้นะคะ โอเค แล้วตรงนี้นะคะ เขามีตัวอย่างให้เราดูด้วย ซึ่งเขาจะมีคำอธิบายนะคะ นี่คือไฟล์ PDF แล้วก็ไปดูคำอธิบายได้ แล้วเขาก็จะมีไฟล์ Word นะคะมะกรูดค่าวาดโหลดลงมาแล้วมะกรูดไม่มีโปรแกรม Word ในคอมนะคะ คาดว่าถ้าโหลดลงมาแล้วเนี่ยนะคะ เราจะสามารถเปิดแล้วก็กรอกข้อมูลของเราไปได้เลย โอเคนะคะ ใครที่มีโปรแกรม Word ก็ ลอง โหลดลงมาดู ส่วนของมะกรูดไม่มีมะกรูดจะดูตัวอย่าง จะดูตัวอย่าง และคำอธิบาย ลองดูตรงนี้ สิ โอเค เป็นอย่างนี้ค่ะ พอดูพอเรากดตัวอย่างและคำอธิบายมานะคะ ที่เป็นไฟล์ PDF เขาก็จะมีคำอธิบายว่า หน้าแรกนะคะ ควรจะมีชื่อแล้วก็นามสกุลของเรา นะคะ ชื่อและนามสกุล แล้วก็รายละเอียดในการติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ นะคะ อีเมล address แล้วก็หัวกระดาษคือเสียเวีย ต่อไปก็ s ั m m a นฟั t ชิ i n g มั่วแล้วก็คือการสรุปข้อมูลสั้น ๆนะคะ แล้วก็เป้าหมายวัตถุประสงค์เป้าหมายของเรานะคะ ตรงนี้ไม่มีก็ได้นะคะ ของมะกรูดจะไม่มี แล้วส่วนที่สำคัญคือ a r b e t s l i v s e r f o r e n h e t คือประสบการณ์การทำงาน ก็ใส่ปีคศ ที่เราทำงานตำแหน่งนั้น ๆ แล้วเสร็จแล้วก็อิรเกสติเตลโอกอาร์บิสตีวะเลยนะคะ ก็คือตำแหน่งงานตำแหน่งอาชีพนี้ชื่ออาชีพตำแหน่งงานนะคะ แล้วก็ชื่อนายจ้างอุดคือชื่อเมืองเขาก็บอกว่าให้เขียนเล่าสั้น ๆ เกี่ยวกับหน้าที่ของเรา แล้วก็ความรับผิดชอบของเราในการทำงานที่นั่น จะเขียนเป็นเป็นจุด เป็นหัวข้อไล่ลงมา ก็ได้แต่จะเขียนเป็นประโยคบอกเล่าประโยคต่อเนื่องกันไปก็ได้นะคะ แล้วก็เลือกเฉพาะประเด็นที่สำคัญที่ เกี่ยวเนื่องกับงานที่เราสมัครโอเคก็ใส่ประวัติไปนะคะ ต่อไปอย่าลืมนะคะเอาตำแหน่งงานล่าสุดไว้ข้างบนสุดนะคะส่วนต่อไปก็คือ u t b i l d น i n g เรื่องการศึกษา อันนี้คือเป็นหลักสูตรยาวๆนะคะก็ใส่ปีคศไป แล้วก็นาม u t b i l d น i n g นะคะชื่อของหลักสูตรนั้นชื่อของการศึกษานั้น รวมทั้งถ้ามีสาขาอะไรก็ใส่สาขาไปด้วยนะคะ นามโพสกูละคือชื่อของโรงเรียนหรือสถานศึกษา แล้วก็อุดคือชื่อเมืองนะคะ ถ้าเรียนที่เมืองไทยก็ใส่ชื่อประเทศไทยไปด้วยก็ได้นะคะ ก็ให้อธิบายรายละเอียดของ ของหลักสูตรนั้นๆนะคะ ต่อไปก็คุชเชอร์อพรักทีกคุชเชอร์เนี่ยจะเป็นการอบรมเป็นคอร์สสั้นๆนะคะพรักทีก็คือการฝึกงานก็เขียนไปค่ะ ต่อไป ดอตุคุณสกอเปิดก็คือความรู้ความสามารถ ในการใช้คอมพิวเตอร์ ก็เขียนไปว่าเราใช้โปรแกรมอะไรเป็นบ้างนะคะ ใช้เก่งมากน้อยแค่ไหนก็เขียนไป ต่อไป s p r ุ k k u n s k a p e r ก็คือความรู้ความสามารถทางด้านภาษา เขียนไปทุกภาษาที่เราได้นะคะ ภาษาไทยก็เป็นไทยแลนด์กาภาษาสวีเดนก็สเวนสกกเอังกฤษกาอะไรก็ว่าไป โอเคนะคะ ต่อไป งานอื่นๆที่เราเคยทำเช่นเป็นกรรมการของสมาคม เป็นประธานสมาคมอะไรเงี้ยเขียนไปได้ หรือไม่ต้องเขียนก็ได้ของมะกรูดจะไม่มี ต่อไป r e f e r e n c e ก็คือบุคคลอ้างอิง ถ้าเราไม่ต้องการให้ข้อมูลเขา โดยตรงเลย แล้วก็บอกว่า reference l a m n u s พูดไปแย่รันก็คือว่าถ้าเขาขอมา เราถึงจะให้ข้อมูล แล้วอย่าลืมนะคะ ต้องคุยกับคนที่เราจะขอให้เขาเป็นบุคคลอ้างอิง ให้เราก่อนนะคะ ที่เขาจะ พูดสิ่งดีๆ กับเราได้นะคะ โอเค งั้นก็ตรงส่วนนี้คือคำอธิบายของสำนักงงานจัดหางานที่เขายกตัวอย่างให้ ต่อไปถ้าเราอยากดูเว็บไซต์อื่นก็ได้ค่ะ ถ้าเราอยากจะดูที่ของสำนักงงานจัดหางานมันจะเป็นแบบเรียบง่ายเนาะถ้าเราต้องการอะไรที่หวือหวาหน่อยลองค้นด้วยใช้ใช้คำว่ามันก็ได้นะคะอลองดูเว็บตรงนี้ปุ๊บเขาก็จะมีตัวอย่างให้ดูวันไหนเราชอบแล้วก็ ดูตามเขารู้สึกเว็บไม่จะต้องเสียตังค์นะคะหรือยังไงไม่ทราบต้องเข้าไปดูแต่ว่า ค้นหาดูเลือกเอาที่เราถูกใจนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างของมะกรูดดีกว่าค่ะ ซึ่งมะกรูดไม่ได้เขียน CV มานานมากนะคะ ตั้งแต่ทำงานล่ามมาก็ไม่ได้ใช้ CV เลยนะคะ แต่ว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีอองค์กรองค์กรหนึ่งเขาติดต่อมานะคะ ว่าอยากให้ไปร่วมงานกับเขาแล้วเขาขอให้เขียน CV ก็เลยได้มานั่งเขียน แล้วก็เลยนึกว่าเออไหนๆก็เขียนแล้ว เอามาแบ่งปันกันดีกว่านะคะโอเค ของมะกรูดเลือกแบบนี้ค่ะ ใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลตรงนี้นะคะ เสร็จแล้วก็หมายเลขประจำตัวบุคคลก็ใส่ไปที่อยู่ของเราเบอร์โทรศัพท์อีเมลนะคะ แล้วก็ประสบการณ์มะกรูดไม่ได้เขียน a r b i s a r b i s l i p s i a f o r e n h e t เพราะว่ามันยาวค่ะ กลัวพื้นที่มันไม่พอนะคะก็คือประสบการณ์ อันนี้เวลาอย่างที่บอกไปเมื่อกี้นะคะ ล่าสุดอยู่ข้างบนทำตั้งแต่ปี 2010 มาจนถึงปัจจุบันก็เขียนนู่นะคะก็ เป็นออตูริเซียรัตโทอตไทยแล้วก็ตำแหน่งต่างๆ ตรงนี้นะคะ ชื่อตำแหน่งแล้วก็ให้ใส่ชื่อบริษัทไปด้วยนะคะ บางทีเราใส่ชื่อเมืองไปด้วยก็ได้ แต่ของมะกรูดมะกรูดเน้นว่า อันนี้ไม่ต้องทำตามก็ได้ เอาให้ดูคร่าวๆเฉยๆนะคะ เพราะว่า เนื่องจากงานนี้เขาเป็นคนติดต่อมากรูดมาเอง ทำให้เราเขียนอย่างสบายใจไม่ต้องใส่ข้อมูล เยอะมากก็ได้ คาดว่าเขาคงรู้เกี่ยวกับตัวเราแล้ว ก็เขียนไปตำแหน่งงานที่เราเคยทำนะคะตืดตืดตืดตืดโอเค ค่ะ ต่อไปก็เป็นเรื่องการศึกษา แล้วก็ใส่ไปว่าเคยเรียนอะไรมามาบ้างนะคะ ถ้ากำลังเรียนอยู่ยังไม่จบนะคะก็เขียนผัวกู้แอนเด หืม โอเค เราจะใส่เกรดไปด้วย จริง ๆ เกรดสำหรับคนที่นี่แล้วมันไม่ได้มีสาระสำคัญนะคะ ในมุมมองของมะกรูดนะคะ แต่ว่ามะกรูดอยากใส่ก็ใส่ไปค่ะ เพราะคิดว่า เกรดมันจะมีผลกับตำแหน่งที่ที่มะกรูดส่งใบ CV ไปให้เขานะคะ ก็ส่งไปอันนี้ค่ะ อันนี้ แปลว่า เกียรตินิยมอันดับหนึ่งค่ะ แล้วก็ต่อไปจริง ๆ แล้วเนี่ยปกติมะกรูดจะไม่เขียนโครงการในอนาคตนะคะ แต่งานนี้เราคิดว่าตรงนี้มันสำคัญแล้วก็เอามาใส่นะคะ แต่จริง ๆแล้วเราจะเขียนความรู้ความสามารถอย่างอื่นก็ได้นะคะ คนที่ต้องการสมัครงานก็ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะที่เราจะสามารถเขียนลงไปได้ ก็เช่นสปรุคุ u สกอ o เปอร์ไทยแลนด์สก็เป็นมูดัชมูลคือภาษาแม่เราได้อยู่แล้วเ v นสก้าถ้าเราพูดได้คล่องแล้วก็เขียนฟรีตันเดงเ g ลสก้าถ้าดีก็เขียนกูดักคุณสกอปเปอร์ก็ได้นะคะ แล้วก็ดอตาคุณสกอปหรือดอตุคุณสกอปเปนะคะ แล้วก็ชื่อคุดอันนี้สำคัญค่ะ สำหรับคนที่ต้องการจะสมัครงานในตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลหรือคนดูแลคนแก่ดูแลคนป่วย ตรงนี้ใบขับขี่สำคัญมาก แล้วจริง ๆ งานอื่นเนี่ยก็ใบขับขี่กับภาษาเนี่ยสำคัญสำคัญไม่น้อยเลยนะคะ เพราะว่าถ้าบางที่เขาก็จะบอกว่าถ้ามีใบขับขี่จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ถ้ามีรถเป็นของตัวเองจะรับพิ พิจารณาเป็นพิเศษนะคะโอเคค่ะ ตรงนี้ก็ ครบแล้วเนาะมาดูตัวช่วยนะคะสำหรับคนที่ต้องการจะเรียนภาษาเน้นเรื่องการออกเสียงนะคะ การออกเสียงที่ถูกต้องนะคะ ก็หนังสือเล่มนี้ค่ะ ภาษาสวีเดนในชีวิตประจำวันสำหรับคนไทย คนที่ต้องการทำใบขับขี่ก็หนังสือเล่มนี้ค่ะ คู่มือสอบใบขับขี่ภาษาไทยนะคะ แล้วก็มะกรูดก็ช่วยได้ โดยการทำเป็นคลิปนะคะ แต่ไม่มีเวลาตอบคำถามส่วนตัวนะคะ เมื่อสะดวกเมื่อว่างก็จะมาทำคลิปนะคะ แล้วก็ถ้าเราต้องการช่วยคนอื่นแล้วก็แชร์คลิปของมะกรูดไปได้นะคะ คลิปที่ส่งขึ้น YouTube ไม่ห่วงนะคะแชร์ได้ ถ้าไม่ได้แชร์เพื่อการค้านะคะ ไปพบกันใหม่ที่ YouTube นะคะ ไปที่ YouTube แล้วก็ค้นหามะกรูดเขียนตรงนี้ไปก็ได้นะคะโอเคค่ะ วันนี้น่าจะพอแค่นี้เนาะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ ให้ดูช่อง YouTube นิดนึงค่ะ หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะ เวลาไป YouTube ก็กดดูเพลย์ลิสต์ก็ได้นะคะ ตรงนี้มะกูจะจัดหมวดหมู่ไว้ให้แล้ว สนใจเรื่องไหนก็กดดูเรื่องนั้นนะคะ หรือจะดูวิดีโอทั้งหมดที่เคยส่งขึ้น ก็ได้ค่ะ ก็มีทุกเรื่องแล้วแต่นึกถึงนึกอะไรได้ก็ทำคลิปกับเรื่องนั้นค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สวัสดีค่ะ